มงก็เล่นคือเก้านี่วะมันปรับมงใดวะอ่ะ เดี๋ยวนูนะสิอธิบายเนาะค่ะ สำหรับมือนี่ที่นูนะได้ปรับสูตรก็คือ รอบแรกหนูนะสิใส่ออโต้เทอร์โบ10 ครั้ง อ่ะ ออโต้เทอร์โบ10 ครั้งเนาะ รอบต่อไปจะเป็นเอาเทอร์โบออก แล้วก็ออโต้10 ครั้งในการเปิดไม่เนาะค่ะ เพราะหลังจากนั้นเขาก็จะกดเองตามปกติเลยก็คือปรับนิดน้อยนั่นเอง หากสมมติปรับไม่รอบต่อไปหนูนะก็สิเอาเทอร์โบใส่กลับมาคืน ปรับไม่อีกก็เอาเทอร์โบออกอีก ลับกันไปสิซี่เรื่อยๆเนาะค่ะโอเคสำหรับสูตรนี่เออหนูนายมีคนแนะนำมมาเนาะเพิ่นแนะนำมมาทางไอ้แชทเทเลแกรมมาละบอกว่าร้องไปเอาเทอร์โบสลับกับเอ่อบ่เอาเทอร์โบแต่ว่าใส่สูตรเก่าร้องเบิงเพราะว่าเพิ่นร้องเลยเราเพิ่นเข่าดีเนาะค่ะอ่ะโอเคแล้วการตอนนี้เวลาที่เล่นก็คือตอนเที่ยงเนาะค่ะหากผู้ใดเล่นตามกะต้องยอมรับความเสี่ยงนะ เออว่าแม่นว่ามันสิเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคบิ๊กวินเข่าเจ็ดสิบหกบาทหนูนัดเล่นกับว่าแม่นว่าสิได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันอ่ะเออมันก็จะมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติละ ที่เอามาร้อยเบิ้งกับคิดว่าเป็นไ่ไล่กันแล้วกันเนาะค่ะอ่ะโอเค ตอนเที่ยงมาร้องเล่นเบิ้งเลยเพราะว่าเป็นสู่ทางบ้านเนาะค่ะ ได้เมื่อใดหนูนะก็สิเอาลง โอเค เออยิบสิบบาท ถ้าสมมติว่ามันเข่าดีหนูนะกะสิ อาจจะเอามาเล่นประจำเนาะ อืแต่ว่าก็ต้องเลือกเวลาเล่นไปค่ะปรับไม่ก่อน 15 บาท อ่ะ เอาเทอร์โบออก เห็นปะเอาเทอร์โบออกแล้วก็กด 10 ข้างแล้วค่ะ โอเคร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยโคตรเอากะร้องเอาไปปรับสูตรเอาไปปรับใส่เอียงกันได้เนาะค่ะ แล้วก็อย่าลืมเนาะเขามีกลุ่มเทเลแกรมอยากแนะนำสูตร อยากมีส่วนร่วม อยากมีอยากแสดงความคิดเห็นอย่างกะกดเข่ากลุ่มมาเนาะค่ะ เดี๋ยวนี้นะจิปักหมุดลิงกลุ่มไว้ให้ ใต้คลิปเนาะคะ่ะกดเข้ามา ร่วมสนุกกดเข้ามาพูดคุย กดเข้ามาพบปะมูกันได้เลยเนาะโอเคเม่เขาอะโอ้โหย่างเกลืออ่าโลมาสิบห้าบาทค่ะ โอ้โห สภาพ หากข้อสามลอยเดี๋ยวหนูนะสิปรับใหม่เนาะหามันหามันบ่หอดหนูนะก็สิกดต่อจนกว่าสิได้ปรับใหม่เขากับจัง เปลี่ยนเป็นยัดเทอร์โบเข้าไปคืน เออดาบขวานโอเคมาดาบขวานซีช่องค่ะ สวยงาม 30 บาท โคตรเอา โอเคค่ะ ถือว่าบ้านาเกียดนะ ก็เข่าเรื่อย ๆ อยู่ เออสิบห้าบาท เฮ้ยแยกกันว่ะสิบบาทค่ะ โหเสียดายมงกุฎกับไอ้องุ่นเนาะเออทำมาสลับช่องกันพือทีดี ค่อยๆเล่นไปเนาะคะ่ะโลมานี่เป็นเกมที่ต้องใจเย็นๆเออหนูน่าเล่นทุกเที่ยก็บอกทุกเที่ยว่าโลมาเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องใจเย็น คนใดกับโลมานี่หลายเนาะคะ่ะ ถ้าสมมติว่าใจเย็นใครเป็น เออให้เขาเล่นเกมเนาะค่ะอย่าให้เกมเล่นเขาสวยงามยี่มาบาทค่ะ เออ แจกกัน โอเค บวกมาสี่สิบห้าบาทเนาะคะ่ะเอ้ยทหารมา อีกสิบห้าบาท สวย โอเคฮอดสามรอยแล้ว เดี๋ยวดูนะขออนุญาตปรับไม่กันเลยเนาะคะ่ะเป็นสามสิบบาทแล้วกะยัดเทอร์โบ ออโต้สุดข้างคือเก้าก็คือสลับใส่ออโต้แล้วก็ถอดออโต้เนาะค่ะ เออก็ลองเอาไปใส่เบิงหากสมมติว่าสนใจสูตรนี้ เออจะว่าไปหลัง ๆ นี่หนูนะไม่ค่อยได้เล่นช่วง กลางคืนเลยเนาะพวก ตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เล่นเลย นอนดึกตื่นสาย โอเค เออสิบบาทแจกัน สวยงามโลมาอางุ่นเต็มแถวสวยงามอีกเที่ยนึง โอ้โห มาแล้ว คอมโบสิ เฮ้ย คอมโบตี่นะคะตอนนี้บวกมาทั้งเบิดร้อยเจ็ดสิบบาท แล้วก็เข่าฟีสปินอีกสี่ข้างออโต้กันยังเหลืออีกหาข้างเออมาแล้วสิบบาทโอ้โหยี่สิบบาทค่ะ สรุปแล้วเข่าฟีสปินได้มาสามสิบบาท โอ้โห สภาพ เออ โอ้โห เสียดายมุ้งกุดว่ะถือว่าลายงามเออ ถือว่าลายงามอยู่แบบที่หกสิบบาทเฮ้ย โหดับผ่านไปได้ โอเค เออ 40 บาท ออโต้เหลือครั้งนึงค่ะอ่ะออโต้ครั้งสุดท้าย โอเค 10 บาท โลมาแถวหนึ่งเออดันละร้อยหาสิเฮ้ยโคตรเอาโคตรเอา มาว่ะหกร้อยแล้วค่ะ ไปหาปรับเป็น 60 บาท แล้วกะเอาเทอร์โบออก ออโต้สิบั้งโอเคคือเก่าเนาะอย่าลืมเลย เอาเทอร์โบออกประกาศยัดเทอร์โบใส่คืน340 บาทแถวหนึ่งมาเลยว่ะ โอเค ค่อยๆ ปั้นไปเนาะค่ะมาต้องฟาวมันต้องใจร้อน เอออางุ่นมา โลดิแถวแรกโบโอ้โหบอมา โอเคมา 60 บาท เฮ้ยองุ่นยี่สิบบาทค่ะ เออ ตอนนี้พี่ จีหนาจะมีเกมใหม่มาเนาะ หนูน้าได้ร้องไปเล่นอันนี้เบิ้งแล้ว เขาไปเล่นในในหนาเว็บมันอะโอเคร้อยยี่สิบาท เป็นโตทดลองแล้วค่ะโห โคตรดี แตกโคตรดี ขอบอกไว้ก่อนเลย ต้องไปร้องเล่น เออ เดี๋ยวร้องเป็นเขาก่อน เดี๋ยวล้อมันเขา่าไอ้ช้างนี่ก่อนเขาจังไปร้องเล่นกันเนาะโอเค โอ้โหม้าว่ะเอาหุ่นดิโอ้โหมาตกไงตัวร้ายเบ้องอ้ามน้ำละว่าเป็นอย่างค่ะโอเค ออโต้เบิร์ละ เออม้าอยู่แถวนึงนึกว่าจะสิบม้าไห่องุ่น เออองุ่นซีช่องกันยังดี สวยงาม แจกกันดิโอเค แจกกันมาองุ่นอีก อีก 60 บาท เฮ้ยได้โล่คอมโบซี่แล้วค่ะ เรียบร้อยมาเข่าฟรีสปินแล้วเข่าฟรีสปินแล้วเนาะค่ะแจกกันเอออีก20บาทค่ะโอเคตอนนี้หนูนะได้เข่าฟรีสปินหาครั้งเนาะค่ะ360 บาท360บาทเนาะค่ะหาครั้งไปเออเอางุ่นมา40 บาทค่ะจังไดดาบขวานบอม้าให้ โอเค ค่อยๆ ค่อยๆ เล่นไป เออ แถวนึงเป็นไหนฟีสปินซี่ข้างหาข้างนี้แถวนึงเขาดีเนาะค่ะ หาร้อยยี่สิบาทละไป ค่อยๆ สะสมไปเพราะร้อยหาสิบเดี๋ยวเขาสิปรับไหมเนาะค่ะ โอเค อีกยี่สิบบาท เฮ้ย เออ มาซีช่องมา ซีช่องมาอีกหกสิบบาทค่ะมงกุฎโอ้ทหารตกแทน บ่เป็นยัง เดี๋ยวรูน่กอ่ะขอฝากไว้น้ำแน่แล้วค่ะกับช่องหลักปันสล็อตเนาะเออหากชื่ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่แล้วค่ะแล้วก็ผู้ใดมีสูตรก็เอามาแนะนำหนูนะได้เลยเนาะทักเข้ามาในเทเลแกรมเลยเนาะค่ะเทเลแกรมกะลิงปักหมุดยู่ใต้คลิปเนาะกดเข้ามาได้เลย โอเคบวกมา640บาทค่ะพันสามไป เดี๋ยวกดต่อเห็นมันทอดพันหาเอออังุนมาค่ะ40บาทยังไงโอ้โหบอมาให้โลว่าเขา โอเค โล่สามช่อง โล่สามช่องค่ะ โอ้โหร้ายไม่ค่อยดีเป็นไดวะอ่า มา โล โล โอ้โห เฮ้ยลายงามนะ เออ มาแบบซี่มาเจ็ดร้อยสี่สิบบาท โอเค แจกกันอีก แถวนึงเลยร้อยแปดสิบบาท จังไหนอีก างไหนโอ้โห ประมาณแล้ว ประมาณแล้ว แต่ว่าบิ๊กคินแตกนะคะ920 บาท โอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่กันเลยเนาะคะ่ะ โอเค ออโต้เทอร์โบ 10ครั้ง ไป ตามสูตรเลยหนูน่าสิเรียนตามสูตรไปก่อนเนาะคะ่ะหาว่ามันบ่เขาหรือว่ามันเนียงจังใดกะจังปรับเปลี่ยนอีกเทียนึงเนาะสำหรับเวลาที่ไซเลนอ่ะบอกอีกเทียนึงก็แล้วกัน เป็นตอนเที่ยงเนาะค่ะเพื่อผู้ใดที่อยากไปเล่นตาม สวยงาม อีก 200 บาท ฟีสปินซีครั้งฟีสปินซีครั้งมาแล้วสะสมที่หาร้อยบาท โอเค เออหาซิปโอ้โหเออหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยเอียงวะเอียงแตกเอียงแตกก็ได้ ได้เบิร์ตตอนเนี้ยสองพันบาทแล้วเนาะค่ะ อีกข้างคือได้โอ้โหว่าเขาโอเคบวกมาสองพันบาทเรากะออโต้เลือแปดครั้ง โอ้โห หาชิบะค่ะดาบขวาน โอเค อีกหัวข้างค่ะ เออต่อร้อยหาชิบะาท โอ้โห อีกห้อสี่พันมาวะ ออกออโต้เลยออกออโต้ขอสี่พันก็พอมา ถ้าบอกสี่พันเดี๋ยวหนูนะกดต่อ โอ้โหบ่ได้ ไป กดต่อเนาะค่ะ เอาเห็นมันหอดสี่พันก็แล้วกัน โอเคสองร้อยบาทห้าบ่หอดอืม อาจจะ หยุดที่สองพันขอตั้งเป้าไว้ก่อนเลยก็แล้วกันหามันลดเหลือสองพันโอ้โห มาแบบซี่แปดร้อยเฮ้ย ถ้าสมมติว่ามันลดเหลือสองพันถ้วน าเหรียญเนาะค่ะ หามันขึ้นถึงสี่พันกะเซาเหรียญด้วยกัน เออ เขาตั้งเป้าไว้เนาะเหรียญอีหยังเขาต้องมีเป้าหมายไว้ก่อน ว่าเขาเสียเอาเท่าไหร่เออสามร้อยห้าสิบโอเคดาบขวานอีกร้อยนึง โอ้โห ขาดร้อยห้าสิบไป เออห้าสิบบาท โอ้โห เออหาร้อย มาว่ะโลมา ยังไรอีก โอ้โหโอเคค่ะ บวกว่าถ้าเบิร์ดหาร้อยหาสิบบาท กับสี่ร้อยหาสิบสามพสี่ร้อยสิบโอเคสี่พันพอดีสี่พันสามบาทเนาะค่ะ เอามาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทได้มาสี่พันสามบาทก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นสูตรที่ทางบ้านแนะนำมาเนาะค่ะกะว่าเชิงว่าเป็นสูตรหรอกสูตรกะ เป็นสูตรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนของหนูนะแล้วกะผสมออโต้เนาะค่ะ แต่ว่าเพื่อนบอกว่าให้ร้องปรับเป็น ออโต้สลับกับธรรมดาเมืองเนาะกะถือว่าโอเคเลยเนาะกะผู้ใดสนใจก็ลองเอาไปปรับใส่กันได้เนาะค่ะโอเคเดี๋ยวจังไดเมื่อนี้ดนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตสล็อตเซียนพ่อมอ่าแล้วกับกลุ่มสล็อตเซียนพ่อม VIP เนาะค่ะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามไปให้น้ำแน่เนาะแล้วกับกลุ่มปักมุดลิงไว้ให้แล้วเนาะค่ะยูใต้คลิปเนาะโอเคเดี๋ยวจังไดเมื่อนี้ดนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ